ไว้ไม่เคยโอ้โหสามหลอกปลาไปแล้ว มาอีกเออไปต่างมาไปฮะ ยังไงวายไม่กินมาสามที่แปดเรียบร้อยนะผมหัวข้ามันปหนึ่งมาอีกคูสี่สามแปดนะแบบนี้สำหรับแปด พี่น้องที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาพบผมแซลมอนยูฟ่า 4K เช่นเคยนะครับวันนี้แซลมอนเล่นเกมสลับสลัอพีจีนะครับผมหรือว่าเป็บตรงไม่ผ่านในเกมนะชื่อเกมว่า Legend of Perseus นะครับมาดูกันว่า Perseus วันนี้เกมบั๊กในตำนานนะครับผมว่าจะกลับมาปังไหมเริ่มจะเบ็ดสิบไหลนอกไปก่อนเลยนะครับ ผมสิบหัวสำหรับใครที่ชอบสไตล์การเล่นของแซมมอนอยากตานะครับผมแต่ทิ้ใต้คอมเมนต์นะมาเล่นที่เดียวกันได้นะครับผม มาดูว่าทุน500 วันนี้จะได้กลับไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมจากเกมนี้ไปฮะไหลบูหรือไปครับผม มาชึบโอเค เพิ่มเบ็ดไปครับผมไล่เบ็ดไล่เบ็ดไปเบ็ดสามที่ที่หมด เริ่มเพิ่มทีละทีละทีครับผมจัดไป มาไม่ยันละมา มาคูณสี่ครับผมวันนี้เราว่ามาคูณสี่ก่อนนะครับผมมีเคไหมมีเคไหมสวยครับผมมีเคแถวแรกมาอีกร้อยหนึ่งกล่องเปิดมาได้สวยนะ ปุ๊กมาห้าร้อยกำไรมาแล้วสำงรมาเครับผมแล้วมาเต็มกระดานไปอีกหนึ่งดียี่สิบจะไปไหลปุยหนึ่งไฟจีดมาก็โอ้โหสวยเขาบผมเองสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมแต่นอกไม่หนีนะฮะสองหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ครับผมตอดเพลติวเอาหวานหัวดูมีอว่ะเอมาครับผมเอมาคู่ยังไงจ๊ะชึบชึบชึบโอ้โหไหลนี้เอมาคูณหก คือนไม่มีคูณค้างแล้วผมเกมนี้แล้วผมจะให้มีค่้างได้เลยนะเจอกระบอกนี้เข้าไปครับผมหนึ่งพันห้าร้อยเอาอยู่นะบผมอุ้ยไหลนอกสวยๆครับกับตำนานเทอร์บิวส์เอาดิระดับตำนานนะผมเกมนี้เอาไว้เป็นท้าที่ไปท้าที่หนึ่งครับผมชื้อคิวมาใช้เหรียญทองแถมหนึ่งเต็มกระดานไปดิคูณเจ็ดเรียบร้อยครับผมสามพันหกมาอีกคูณเจ็ดไปอีกสี่ร้อยยี่สิบเกมาอีกสวยๆครับผม เฮ้ยแพงนะตอนนี้ถ่ายทอดไปลหนึ่อยหกสด้วยครับผมอันนี้เป็นบ้านมานะมาดูครับผมเป็นบ้านปาร์เตอร์จะเป็นแบบขอนั่หันะแต่ขอนหนัเก้าหุ่นครับผมเก็บคูณไปหน่อยคูณค้างฮะเก็บคูณค้างชื้อไหลไปฮะเออหม้อน้ำชามาเก้าร้อยเจมาขอคูณสี่เก็บคูณไหม ไหมไี่คูณต้องให้ตัวคูลงสวยๆนะ จะได้นั่งหนักนะ ยังไงจ้าคิวมาสิมาสวยครับผมก้าบผมดูไาสิค้าเรียบร้อยวายมาเจอหลอกนี้เข้าไปปึ๊บหรือว่าหลอกนี้จะมานะอันสอง ว่าไงวะเหลืออีกหกอุ่นครับผมหกอุ่นสุดท้ายแล้วไข่ลงขับมาก่อนเนี่ยร้อยเจ็ดสิบใจมาต่อคูณยี่สี่มาแล้วยี่สี่นะแล้วพี่เอมาช็อตนี้สวยๆครับผมมีโล่ไหมสามมีโล่ไหม โลไม่มาแต่ก็มีความรู้สึกว่าเป็นพืนเปิดรับเป็นห้าสิบเอาอะผมมาห้าร้อยกับแล้วผมมือสามแล้วมือสามแล้วผมกำไรจากวันนี้ ยังไงจะยังไงจะห้าไม้ท้ายพายุห้าไม้สุดท้ายพายุดีพายุไหมชึบหมุนทิ้งหนึ่งทีอึ๊บเออเอมาตองเอไปครับผมมือสามต่อเลยตองไหลมาอีกอุ้ยแต่ว่าตัวแพงลงเยอะอยู่แล้ววันนี้ไม่มันเจ็ดแล้วผมสามไม้ท้ายพายุครับที่เหลือคือกาคา เรียบร้อยมาไว้บนตัวเองหาที่สองปาไปแล้ว มาอีกเออาม่สามอย่นาไปฮะยังไงควายม่นคิวมาสามสิบแปดเรียบร้อยครับผมหัวมันเลยโอ้โหตายอีกคูสี่สามแปดครับแบบนี้ผมหลอกสิบแปดมาต่อครับผมรู้มือนะใช้คำว่ารู้มือนะเออไม้สุดท้ายหมดยังโอเคครับผมได้หมดแล้วล่ะ สำหรับวันนี้แค่ว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่อยากจะตามอดี๋ยวแซวทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผม ฝากถอนระบบออโต้รองรับถูวันนี้วันเล็ดนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับ บ๊ายบายครับผม